อนที่แล้วเราได้พูดถึงเส้นทางที่ท้าทายของ SE และหนทางที่ยาวไกล ที่เปรียบเสมือนการปีนเขา SE จึงต้องเสริมพลังบวก เพื่อให้พร้อมสำหรับความท้าทาย และเพื่อให้ SE ประสบความสำเร็จ ไปให้ถึงเป้าหมายดังที่หวัง เรามาเรียนรู้ถึงปัจจัยสู่ความสำเร็จ Critical Success Factors ของ SE กันบ้าง ปัจจัยแรก SE จะต้องมีความรักและหลงไหล love and passion เพราะถ้าหากทำสิ่งใดด้วยความรักและหลงไหล ประกอบกับความเชื่อมั่นศรัทธา และความหวัง ถึงเป้าหมายจะยาวไกล อุปสรรคจะมากล้น ก็ยังสามารถอดทน และยึดมั่นที่จะเดินทางต่อ จนกว่าจะพบความสำเร็จ ปัจจัยที่ 2 SE จะต้องเป็นผู้นำที่แบ่งปัน shared leadership เพราะในสถานการณ์จริง ไม่มีใครที่เก่งในทุกด้าน ดังนั้นผู้นำที่ดีจึงไม่ควรเป็นผู้นำในทุกเรื่อง แต่ควรผลัดกันนำผลัดกันตาม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หรือเรียกอีกอย่างว่าผู้นำตามสถานการณ์ situational leadership ปัจจัยที่ 3 SE จะต้องสร้างพันธมิตรแบบ PPP หรือ 3P เพราะการที่ SE มีพันธมิตร 3P ก็คือภาครัฐ P Public ภาคเอกชน P Private และภาคชุมชน P People จะทำให้เกิดพลังหนุนจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันบรรลุพันธกิจทางสังคม Social Mission ได้ดียิ่งขึ้น ปัจจัยที่ 4 SE จะต้องมีแนวทางการแก้ปัญหาที่เห็นผลชัด และเป็นนวัตกรรม Proof of Clarity and Innovative Solution เพื่อให้สามารถหาหนทางแก้ไขปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อมที่อาจจะซับซ้อน มีมานาน และแก้ได้ยาก ได้อย่างเห็นผลและตรงประเด็น ปัจจัยที่ 5 SE จะต้องมีการจัดการความเสี่ยงที่ดี Risk Management เช็คเช่นธุรกิจทั่วไป เพราะการจัดการความเสี่ยงที่ดี ช่วยให้ SE สามารถดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืน แม้ในภาวะที่ขับขัน เช่นเศรษฐกิจตกต่ำก็ยังสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ ปัจจัยที่ 6 SE จะต้องมีการวางแผนเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว short and long term goals และเช่นเดียวกับธุรกิจทั่วไป เพื่อให้สามารถเติบโตและขยายผลของการประกอบการเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน SE จะต้องมีการวางเป้าหมายระยะสั้น ไม่ว่าจะเป็น 3 เดือน 6 เดือนหรือ 1 ปี และระยะยาว 3 ปี 5 ปีหรือ 10 ปี เพื่อให้มีเป้าหมาย สามารถคาดคะเนถึงผลประกอบการทั้งด้านกำไร และผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่ 7 SE จะต้องมีการวางแผนธุรกิจ business planning เพราะการที่ SE จะประสบความสำเร็จได้นั้น มีผลจากการวางแผนธุรกิจใน 3 ส่วนหลัก ส่วนแรกก็คือการตลาด Marketing ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จมากที่สุดคือ 43%ซึ่งในที่นี้หมายรวมถึงการวางแผนการตลาด การจัดการการขาย การบริหารตราสินค้าไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเราจะเรียนในรายละเอียดของการตลาดเพื่อความยั่งยืนในหัวข้อของสัปดาห์ที่ 3 รองลงมาคือการจัดการ management 20%หมายถึงการบริหารจัดการองค์กร การบริหารบุคลากรในองค์กร ตลอดจนการบริหารการผลิต และสุดท้ายก็คือการควบคุมเงินทุน financial control 11%ทั้งนี้ หมายถึงการบริหารและควบคุมเงินทุน เพื่อการสนับสนุนขับเคลื่อนกิจกรรมทางธุรกิจ ทางสังคม และสิ่งแวดล้อมของ SE ดังนั้น เราจะเห็นว่าในการวางแผนธุรกิจของ SE ก็มีองค์ประกอบมากมายที่มีผลต่อความสำเร็จ เราจึงควรใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางธุรกิจ เพื่อเป็นตัวช่วยผลักดันให้เกิดความสำเร็จกับ SE เครื่องมือนี้เรียกว่า Business Model Canvas ภาษาไทยก็คือ แผนภาพโมเดลธุรกิจ ซึ่งพัฒนาโดย Alexander o s t e r w a l d e r เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางธุรกิจ และช่วยให้ SE มองเห็นภาพโมเดลธุรกิจของ SE ที่ประกอบไปด้วย 9 ช่อง เปรียบเสมือนแผนที่นำทางสำหรับ SE และเราก็มาถึงปัจจัยสุดท้าย ปัจจัยที่ 8 ซึ่งก็คือหลักของความยั่งยืน 3 ด้าน Triple Bottom Line ตามที่เราได้เรียนไปแล้วในหัวข้อ 1.4 เพราะการที่เราจะประเมินว่า SE ประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น เราจะใช้การประเมินด้วยหลักของความยั่งยืน 3 ด้านไปพร้อมๆกัน ก็คือการสร้างการประกอบการเพื่อสังคม ที่มีพลังบวกในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้น สิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ และตั้งอยู่บนฐานของเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และเติบโต ได้อย่างยั่งยืน